แต่เรื่องนี้เนี่ย ถ้าจะพูดถึงเนี่ย มันจะเป็นเรื่องที่ย้อนเวลาครับ กลับไปประมาณที่ตอนที่พี่ยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับแล้วก็มีเพื่อน แก๊งเพื่อนเนี่ยอะไรเนี่ย ซึ่งคบกันมานานมาก แล้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคือว่าเปียกซึ่งเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทพี่อีกคนหนึ่งครับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอืมดเอ้งกันมานั่ง อ่ากินหมูย่างหมูกระทะหมูปิ้งอะไรกันตามบากป่าครับใช่ไหมพี่กับเพื่อนๆก็ไปนั่งรอเอาเพื่อรอคนอื่นก็ค่อยมาสมทบเรื่อยๆนะในในกลุ่มพวกเราก็พอได้เจอกันอย่างเงี้ยมันก็หนีไม่พ้นหรอกว่า เรื่องที่เราคุยเรื่องหน้าที่การงาน เมียลูกนู่นนี่นั่นนะตอนที่เรากำลังนั่งกินปิ้งย่างกันอยู่อีกคนหนึ่งก็พูดถึงอะ เฮ้ยไล่เปี๊ยกไปไหนไาเปี๊ยกมันยังไม่มาเออทุกคนต้อง เออใช่ทำไมเปี๊ยกมันยังไม่มาวะนั่นเราตั้ตอนนั้นน่ะ คือไปนั่งกินกันตั้งแต่ ประมาณห้าโมงเย็นน่ะตั้งเต็มของก็หกโมงทุ่มมันก็นั่งกินแต่ กินมาสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มไอ้เปี๊ยกยังไม่มาครับ ก็บอกให้ใครโทรตามมาดิช่วงบอกกำลังโทรตามรถเขาวิ่งเข้ามาปี๊ดเข้ามาอ๋อมันมาแล้วมาพร้อมกับตัวนะครับ มันก็เดินมา เปี๊ยกเนี่ย ต้องเป็นคนตัวเล็ก ตัวเล็กสมชื่อมันถึงได้ชื่อเปี๊ยก พอมันเดินเข้ามาเสร็จอ้าวกำลังกินกันอยู่อ่ะเออ มามามาก็ซื้อกับของกับข้าวอะไรมามาเสริมจนระหว่างอีกก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยสารพัดสารเพว่าเออ แล้วตกลงมึงทำไมมาสายอ๋อกูแวะไปส่งเมียมานู่นนี่นั่นแล้วก็คืนก็คือมาที่บ้านเพื่อนคนนี้เนี่ย พวกเราจะนอนค้างเราจะไม่กลับบ้านี่นครับมาตุ้งระหว่างกินเฮ้ยเปี๊ยกกินหมูกระทะเว้ย พอเรียกแค่กินว่าบอกเอ้เปี๊ยกมึงนิ่งๆบอกเอ้กูไม่กินหมูกระทะกูไม่ชอบก็บอก เออแปลกดีนะมีอะไรก็ชาวบ้านเราช่องก็ชอบกินนะหมูกระทะใช่ปะล่ะซึ่งหลังจากที่เออเรากำลังกินเปี๊ยกเขาก็เอากับข้าวอะไรมาเขาก็กินกับข้าวของเขาเนี่ยไก่ยงไก่ย่างอะไรเขาไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมจนกินแล้วมันกึ่มๆไปสักพักแล้วเราเหมือนกับว่า ไอ้เพื่อนที่เป็นลูกศิษย์ลุงหวานก็มา เขามันมันก็นั่งกินกันนะก็นั่งคุยก็คุยเรื่องสเปนเรื่องสุดท้ายมันก็ต้องวนเรื่องของเรื่องผีครับ ที่มันลงวนตกเรื่องเรื่องผีก็คือก็ถาม เฮ้ย เป็นไงกิจการดีไหมอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวมันถามถามไอ้เพื่อนเพื่อนคนเนี้ยเขาบอกเออ ก็เรื่อยๆทรงกันไปเรื่อยๆ เออ เราพอเราพูดไปก็ปียากิไปจนจนสุดท้ายเนี่ยไอ้เปี๊ยกมันเหมือนกับมัน มันทนไม่ไหวอะไร มันทนไม่ไหวมันเดินออกไปแล้วมันไปอ้วกอ่ะอ้วกแบบอ้วกแบบอ้วกแล้วอ้วกอีกอ่ะครับบอกเฮ้ยเปี๊ยกเป็นไรวะอืมพี่ก็เดินไปเฮ้ยลูกหลังเฮ้ยพี่เป็นไรมึงไม่สบายเหรอ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันก็ไปล้างหน้าล้างตาบนปากอะไรเสร็จมันก็กลับไปนั่งแล้วมันนั่งเนี่ยคือมันนั่งข้างหลังพี่ก็นิ่งเยอะออกไป แล้วบอกไอ้สั์มึงจำเมื่อ เรื่องเมื่อสมัยยี่สิบปีก่อนได้ปะเรื่องไหนวะเมื่อตอนนั้นที่มึงเคยค้างที่บ้านกูที่ระยองอแค่นั้นแหละ คือค่อยนึกนะไอ้เรื่องที่กูทักที่ว่า โกดังมึงเนี่ย มีผีใช่ไหมไอ้เปียกบอกใช่พอทุกคนได้ยินอย่างนี้ เฮ้ยมันเรื่องอะไร อ่าทุกคนเริ่มเริ่มเริ่มมีความสนใจแล้วเมื่ออดีตไอ้เราสองคนไปเจออะไรมาหรืออะไรครับ ไอ้เพื่อนที่เป็นอาจารย์บอกเฮ้ยมึงรีบเล่ามา พี่ก็นั่งสักพักก็นั่งเลยไอ้เปียกตอนนั้นอะไรที่กูทักอะไรวะเปียกมันก็คุยหมายฟังนี่ไง ตอนที่มึงทักว่า เออมีรถขนของอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วบอกมึงอยู่ไม่ได้พอวันรุ่งขึ้นแล้วมึงหนีกลับพี่ก็นั่งหลับตาลึกอยู่พักเฮ้ย จำได้ละอันนี้จะพาย้อนเวลากลับไปแล้วนะครับ ครับ มีอยู่วันหนึ่งอ่ะพี่กับเปียกเนี่ยคือตัวพี่อยู่กรุงเทพ ไอ้เปียกเนี่ยบ้านเขาอ่ะ จะเป็นโรงรับซื้อของเก่าอืมอืมครับทำคือโรงใหญ่เลยคือรับรับจากในระแวกของระยองเนี่ยคือทั้งหมดระแวกใกล้เคียงด้วยครับนะครับเพราะเพราะตัวบ้านเขาอ่ะ มันมีเป็นโรงงานรีไซเคิลในตัวด้วย อืมนะแล้วพี่กับเปียกเนี่ยเขาจะไปมาหาสู่เพราะพี่เป็นคนชอบทะเลพี่ชอบเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยพอไปก็คือนึกถึงทะเลก็ต้องนึกถึงไอ้เปียกก่อน ใช่ไหมเดี๋ยวอยู่วันหนึ่งพี่ก็เออไปหายเปียกดีกว่าขับรถไปหามเลยครับทีนี้ ช่วงระหว่างทางที่จะเข้าบ้านเปียกเนี่ย ถนนเนี่ยของบ้านเปียกเนี่ย มันจะเป็นทางสามแพร่งอืมเออนะนึกภาพคือจะเลี้ยวเข้าบ้านครับอาบ้านเปียกจจะเป็นทางสามแพร่งแล้วทีนี้พอเราเลี้ยวเข้าไปในบ้าน นะช่วง ก่อนที่เราเลี้ยวพอเราเลี้ยวเข้าไปเนี่ยตอนแรกไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเฉยเฉยเพราะว่าเราเรากินข้านอนใบเปียกเนี่ย บ่อยมาก อืมแล้วพอหลังจากที่เราเอารถเขาไปจอดปุ๊บมันก็มีรถของ้รอีกสามคันขับตามเข้ามา อืมซึ่งไปรับของมาที่จัดโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาครับ พอเข้ามาเสร็จพี่ลงรถมา อยู่ๆเฮ้ยขนลุกสู้เลยทั้งตัวคือเสียวสลังอืมไออันอาการเนี่ย พี่เป็นมันตั้งแต่ตอนอายุเอ่อสิบกว่าขวบแล้วอ่ะครับ คืออาการเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าสัมผัสได้ถึงเลยต้องมีอะไร เออ จะมีอะไรบางอย่าง เออใช่ แล้วคันนี้เขาก็บีบแต่ไอ้รถคันแรกที่มันเข้ามาบีบบีบบีบแต่เพราะว่า รถพี่อะจอดขวางอยู่ใช่ไหมพี่ก็เลยขับรถไปจอดที่หน้าออฟฟิศคันนี้ นึกภาพ นะ ตอนทางเข้าเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นรูปตัวทีเป็นภาพออกว่าครับ เป็นสองซ้ายขวาเป็นรูปตัวทีอันนี้พอพี่เ็เข้าไปจอดรถไอ้รถคันแรกเข้ามาเลี้ยวไปทางซ้าย นะครับชื่อซึ่งตรงนั้นจะเป็นที่เก็บของคัดแยกของอะไรอย่างเงี้ยครับคันแรกเข้าไป ตอนนั้นน่ะพี่ลงจากรถคือรถแป๊บผ่านประตูรถพี่ไปแล้วคันที่สองเข้ามาปึ๊บคันที่สามเข้ามา ช่วงที่พี่ปิดประตูแล้วหันน่ะนะครับ มันชู่วแวบหนึ่งอ่ะแต่ที่เราเห็นอ่ะ เฮ้ย ทำไมไอ้รถขนของมีคนนั่งมาด้วยวะ อืมคือของอ่ะ ขนเต็มรถถูกไหมครับ แล้วทำไมถึงมีคนนั่งข้างหลัง ซึ่งที่ว่าไปรับวัสดุพวกเนี้ย มันก็จะมีคนขึ้นขึ้นอยู่แล้ว ปกติมีดิมันเป็นความปกติไหมพี่เขานั่งด้านหน้าข้างคนขับหรือว่านั่งอยู่ท้ายกระบะ ตู้ด้านหลังยังนั่งอยู่บนกระบะที่ว่าเทินของอยู่อ่ะ ซึ่งซึ่งจากของที่มันวางตรงนั้นคือมันนั่งไม่ได้ถูกไหมพี่ ใช่มันนั่งไม่ได้ ถ้านั่งก็คือมันก็สูงอ่ะอ๋อก็คือนั่งทับของขึ้นไปเลยก็คือจะอยู่ด้านบนถูกไหม ใช่ อืมอืมอืมแต่ถ้านั่งคนเดียวเขาก็นึกได้ว่าเป็นเด็กติดก็ส่งของถูกปะซึ่งมันผิดปกตินะเด็กส่งของเด็กติดรถมันก็จะไม่นั่งตรงนั้นอยู่แล้วอะใช่ไงมันต้องนั่งหน้ารถถูกปะใช่นั่งคู่คนขับไปเออ เออ พี่มองเข้าไป เฮ้ย มีคนนั่งอยู่ บนหลังกระบะที่บรรทุกมาเนี่ย ถ้าเป็นคนสองคนเราก็ยังแบบยังพอเข้าใจได้ แต่ที่หางตาเราเห็นโอ้โหเฮ้ยมันขนคนมาด้วยวะนึกว่าขนคนมาด้วยอะวีขนก็คือไอคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวถูกไหมไม่ข้างหลังกระบะกี่คนพี่ที่ในสายตาเป็นสิบเฮ้ยหูเยอะนะ เยอะดิพอเรามองเราเรามองอย่างนั้นเสร็จปุ๊บ แต่พอเมื่อเหมือนกับเป็นช่วงขาตาพอล่มไปไกลแต่ละ แต่ว่าสายตาเราก็ยังมองพอโฟกัสมองเห็นถูกปะล่ะ ครับ แต่ภาพสุดท้ายคนรถคันสุดท้ายแหละพอเข้าไปตัวโรงงานแล้ว เนี่ย อืนะตรงโรงงานมันจะมีประตูปิดถูกถูกปะครับ ประตูเปิดอยู่ครึ่งเดียวครัวนี้พอรถลับเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราที่จำได้ในสายตาก็คือ อ้คนที่นั่งมันไม่มีเสื้อผ้าใส่ว่ะ เฮ้ย หมายถึงว่า ไม่มีใครใส่เสื้อผ้าเลยอ่ะพี่ ใช่ มี มีบางคนก็ใส่เสื้อผ้า มีบางคนก็ไม่ใส่ไอ้คนที่ทางเห็นหลังสุดเห็นปวยวัยอ่ะ ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า อืมแล้วพอเราเห็นอย่างนั้น มันเหมือนกับหาตังเราก็คิดว่าเรา เราคิดมาก คิดมากไปหรือเปล่า แต่ช่วงที่เราเห็นเนี่ย หลังพี่จะแบบวูบเลยอ่ะ เอ้ย คิดดูในใจมันไปขนอะไรมาเปล่าวะเออหรือเราเราก็เลยรีบเดินเข้าไปหา เพื่อน เฮ้ยเปียก เป็นไงวะ สบายดีเปล่า แต่ด้วยความที่ว่าคิดว่า อืมมันมันเราขับรถมาไกลนะจากกรุงเทพไประยองสมัยนั้นมาถือว่าไกลนะอืมเออ เราก็น่าจะเพลียน่าจะเหนื่อยหรือเปล่า ครับทำให้เรามองเห็นอย่างนั้นแต่เซนต์มันบอกแล้วมันต้องมีอะไรอะไรเงี้ย พอทักทายกันสักพักเรา พี่ก็รอมันทำงานอะไรเสร็จ แล้วก็เข้าตลาดไปซื้ออาหารอะไรมา แล้วก็มานั่งกินไก่เปียกมันนะแล้วก็กับคนงานนิดหน่อยนั่งกินนั่งคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนนั่งกินประมาณสี่ทุ่มมานะพอสี่ทุ่มเสร็จแล้ว เนี่ย ก็โอเคยักย้ายคือต้องพูดถึงว่าตรงหน้าทานเข้าเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศของไอเปียก ครับซึ่งออฟฟิศเนี่ยมันจะทำเป็นสองชั้น แล้วก็มีระเบียง ระเบียงด้านข้าง อืม ซึ่งด้านขวามือจะเป็นที่พักคนงาน ปลูกเป็นสองชั้น ครับ ด้านข้างเป็นโกดังอืมนะ พี่ก็จะมีห้องประจำของพี่ที่ พี่จะนอนอยู่ อันนี้เมื่อคืนเอ่อ ตอนเย็นก็ถือว่าตื่นพอสมควรแล้วแหละอืมเออเจะเปี้ยว่าเออเดแยกขึ้นไปนอนคราวนี้มันอยู่กับเมียมัน พี่ก็จะนอนอยู่อีกห้องหนึงครับ ซึ่งตอนที่พี่นอนพี่ก็รู้สึกว่าธรรมดาทุกครั้งอ่ะ พี่นอนพี่ก็สวดมนต์อยู่แล้ว แต่มาครั้งนี้ทำไมพี่รู้สึกเหมือนเหมือนรู้สึกว่า ที่นี่มันนอนไม่สบายจังธรรมดาในห้องเนี่ยพี่นอนประจำของพี่นะครับ เออ นอนก็อืมจะพลิกไปพลิกมาคือจนสุดท้ายอ่ะก็เหมือนกับปวดเยี่ยวลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเสร็จก็ไปความบุหรี่ก็เดินออกมา ที่ประตู ก็มองเดินออกมาที่ระเบียงก็มองรับเพื่อรับลมมานะก็มองซ้ายมองขวามองมองตาม ตลับมาสาไปเลยมันสุดท้ายมันไปจบตรงที่ประตูโกดังอืมพอเรามองไปที่ประตูโกดัง เฮ้ย มันเหมือนทำไมมีคน คนกำลังทำอะไรยุบยิบยุบยิบยุบิบอยู่อืมซึ่งสมัยนั้นมันไม่มีไอ้นี่นะ ไม่มีวงจรปิดตูกไหมีกล้องวงจรปิดยังไม่มี ครับ ไม่มี พอไม่มี เสร็จปุ๊บ เฮ้ย มีใครเข้ามาขโมยของเปล่าวะ เราก็คิดอยู่ในใจอ่า ก็รีบดับบุหรี่เข้าไปในห้องคว้าไฟฉายแล้วก็เดินเข้าไปเคาะห้องไอ้เปี๊ยก แต่เคาะเข้าไหร่เปี๊ยกมันก็ไม่ตื่นครับแต่แล้วก็แต่เราก็คิดว่า เออ เดี๋ยวค่อยๆย่องไปดูเว้ยว่าจะต้องเป็นโจเป็นอะไรเดี๋ยวจะได้แบบโกนเรียกให้ลูกน้องลูกน้องอะไรมา อืนะครับเพื่อที่จะมาจับตัวพวกขโมยอะไรเงี้ย ระหว่างพี่ๆค่อยๆเดิน แล้วก็เปิดประตูบ้านคือแง้มแง้มเขาแง้มปิดที่ปะายสุก็เดินออกไป แล้วก็ยังเห็นเป็นเอาคนเดินไปเดินมาวนวนนะเหมือนกับว่า กำลังขโมยของหรืออะไรกำลังหาอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับพอเข้าไปถึงตรงประตูโกดังโรงงาน พี่ก็แนบตัวเลยใช่ไหมซึ่งค่อยๆเอาตัวเองหัวตัวเองค่อยแง้มไปแล้วก็ไปฉาย ก็เปิดส่องเข้าไป ซึ่งสิ่งที่เราเห็นอาวีมันมันมีรถ อ่าบรรทุกของแล้วหกล้อสามคันจอดเลนอยู่ถูกปะครับ แต่ไม่รู้คนมาจากไหนเต็มเลยอ่ะ คือหมายความเป็นสิบคนอยู่บนรถเหรอ คือ คือทีนี้มันกระจายแล้วไงอ๋อ คือมากระจายอยู่ทั่วบริเวณโรงงานเลย ใช่ แต่จุดศูนย์รวมมันจะอยู่ตรงแถวแถวรถหกล้ออ่ะ เพราะของมันยังลงไม่หมดอะไรอย่าง เงี้ยครับ พอเราก็ค่อยส่องแล้วก็เอาไฟฉายเอาไฟฉายค่อยๆส่องไป เออเพราะในตัวโรงงานมันก็มีไฟอยู่บ้างแต่ไฟมันไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่องเข้าไป ปะแรกที่เราส่องเข้าไปเจอตรงตรงรถคายรถสิบล้อไอ้หกล้อคันแรกอ่ะเฮ้ยไฟฉายเราส่องไปเสร็จปุ๊บเรามองเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยขโมยบ้าอะไรไม่ใส่เสื้อผ้าหัวร้อนๆ ซึ่งซึ่งพอไฟฉายไปกระทบกับร่างนี้เนี่ย แล้วเขาหันกลับมานะวี อืคือไฟฉายมันไปกระทบโดนหัวเขาถูกปะครับ แล้ววีนึกภาพอะหัวเขาอะไม่มีผมใช่ปะอ่ะเออ แต่ตั้งแต่หน้าผากไปอะมันเป็นรอยเย็บมากเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่หน้าผากไปเป็นรอยเย็บหมายถึงว่าบนหัวเหรอ ใช่ก็แต่หน้าผากไปเหมือนกับเหมือนกับ โดนผ่าแล้วก็ถูกมาเย็บติดกันน่ะ เอ้ยครับ พอมาเสร็จแล้วก็ มันก็หันกลับมา เหมือนกับสวยก็สมมันก็หันกลับมาหันไปกลับไปยิ้มอันนี้ด้วยความรู้สึกสัมผัสชาติยาณเลยมันไม่ใช่คน เออดิยังจะคนได้ยังไง เออ มันไม่ใช่คนแล้ว แล้วคันนี้ไอ้แสงไฟที่เราส่องไปเสร็จปุ๊บไอ้ที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันหันมาทางเราปุ๊บเดียวน่ะโอ้เท่านั้นแหละพี่กับโกย กลับขึ้นห้องเลยอะ่ะ เอาของที่ว่าที่โรงพยาบาลให้มาพกติดตัวเนี่ยทั้งของแปะโอกระโออาราธนาใหญ่ปิดประตู คุมโปนเนาะแล้วคราวนี้ที่โรงงานมันเลี้ยงหมาอยู่ใช่ปะคราวนี้หมาหอนกันระงมเห่าจนแบบ คนต้องตื่นอะ่ะต้องตื่นถูกปะแต่ไม่มีใครตื่นเว้ยมีแต่พี่รู้สึกคุณนกว่าหมาหอนหมาเห่าทั้งโรงไอ้ทั้งโกดังอ่ะโอ้ยแปลกว่ะ เออแล้วแล้วพอพอตอนเนี้ยเอาไงคือนี้วีนึกภาพ่ในห้องพีแล้วคือด้านข้างมันก็เป็นหน้าต่างถูกเขาป่ะล่ะแล้ว็หน้าต่างกระจกแล้วก็มีเหล็กดัดอืมอืมเออเออนึกออกเลยนึกออกเลยคือนี้คือนี่มันไม่ใช่เป็นหน้าต่างปิดแล้วมันจะมองไม่เห็นภาพถูกไหมครับ เออ พี่ อ่ะ เปิดหน้าต่างเอาไว้แล้วรอให้ลมมันพัด เพื่อจะได้เย็นสมัยนั้นอแต่พอเรามองหันไปแม่งยืนล้อมรอบห้องพี่เลยอะโอ้ยเอาหัวมาชะเง้อตรงหน้าต่างเหรอโอ้นั่นแหละพี่แบบ มุดอยู่คือเตียงเนี่ยมันติดอยู่ตรงข้างผนัง คือที่เป็นหน้าต่างถูกปะโอ้โหยพี่พี่รีบกิ้งกิ้งลงมาแล้วมุด ไปนอนใต้เตียงอะใกล้ไปเออครับ มันมันทำได้ดีที่สุดคือ อย่างน้อยกูก็ไม่เห็นไงเข้าใจไหมเออเออพอ พอพอตรงนี้พออ็สวดมนต์ก็คือทำได้เท่าที่ทำแบบแต่ความรู้สึกมันก็ยังมีอยู่ตรงที่ว่า เหมือนมีคนจ้องมองอยู่แต่เขาเข้ามาไม่ได้ อ่ะ เออเออเออจนถึงเช้า อ่ะเออตอนได้ปิ๊กมาวเคาะเฮ้ยสักตื่นยังตื่นมามามามากินกาแฟกินปลาท้องโกวย กูไม่ได้นอนพี่แทบไม่ได้นอนทั้งคืนมาแล้วเออพอตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บอาบน้ำแล้วมาเป็นไฟพี่เก็บข้าวเก็บของเสร็จปุ๊บแล้วเดินลงมาข้างล่างตรงกาแฟกินบอกเปียกกูถามอะไรมึงตรงอย่างได้ไหมโกดังมึงเนี่ยเคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆกว่าเปียกบอกมองก็มองหน้าเรางงๆเรื่องอะไรแปลกๆเรื่องอะไร เปียก ชื่อไหมที่ทงโกดังมึงอะมีผีแต่เปี๊ยกบอก ไอ้สักโอ้ร้านรับซื้อของเก่า เออไอ้สิ่งที่จะติดมาเนี่ย มันก็มีบ้างล่ะ กูก็ไม่เคยเจอลูกน้องกูก็ไม่เคยเจอครับแต่หลายคนบางคนมันเคยเจอบ้างกูก็ว่ามันโมแล้วมึงเจออะไร เออไอ้เปี๊ยกเมื่อคืนน่ะ กูเจอผีหลอกครับ กูไม่ได้เจอตัวเดียว กูเจอเป็นสิบเลย มันหัวล็อกกากเลย ไอ้บ้า ผีที่ไหนถ้ามึงเจอ ผีกูก็ต้องเจอเด็กเป็นสิบตัว แม่งคนทั้งโรงงานเขาก็ต้องเจอ ถูกป่ะผีบ้าอะไรจะมาหลอกมึงคนเดียว ครับมันก็พูดอย่างนี้ ไอ้เราก็ไอ้ปีมึงเชื่อกูเหอะว่ามึงเรียกพามาทำบุญที่บ้านก็ได้ มึงเชื่อกูเหอะเออเพื่อนโอ้โหมึงงมงายว่ะเพื่อนโอ้ย เนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวไปเดี๋ยวกูพาไปสวนทุเรียนไปนั่งกินพี่บอกว่ารู้ลงทุเรียน กูไม่กินนะกูจะกลับบ้าน พี่ก็คว้ากระเป๋าเสร็จปุ๊บสบายหลังไอ้พี่มันก็งงเพราะพี่ไม่เคยพอพี่เดินออกมาจากออฟฟิศใช่ไหมพี่เลยตามเปีกมึงเชื่อกูเหอะ มันต้องมีอะไรแน่มึงให้ใครมาดู หรือว่าเรียกพระมาทำพิธีเหอะมึงเชื่อกู เนี่ยกูเจอ แล้วพอพี่กำลัง เดินขึ้นไปแล้วขึ้นรถเว้ยครับ พอเหมือนกับสัญชาตญาณาวีตอนนั้นคุณก็ทำงานถูกปะเหางตาเหลือไปเนี่ยไอ้ตัวเดิมเลยยืนอยู่ตรงท้ายรถน่ะไอ้ที่เย็บหัวเหรอ เออ ตัวเดิมเลย เออเออใส่เกียร์ถอยพืชเห็นว่าหมุนก็ตกลงมา ไอ้เปี๊ยกเชื่อกูหาพระมา เออ มันก็บอก มันก็ตะโกนมึงขี้กลัวไอ้บ้าเราก็ขับรถออกไป นี่คือเรื่องที่เปี๊ยี่ถามว่ามึงจำได้ไหมที่ที่มึงจะบอกว่ามึงเจอผีใช่เนี่ยพี่ก็เล่าให้คนฟังอย่างนี้ครับนะเออ พอเสร็จแล้วเสร็จเนี่ย ก็เรื่องแล้วไงวะเปี๊ยกเออถ้าตอนนั้นน่ะ มันก็พูดออกมาถ้าตอนนั้นนะกูเชื่อมึงนะเออเออกูกูไม่ต้องขายที่ขายโรงงานกูหรอก โอ้ยขายเลยเหรอ เออแล้วบอกเราก็เลยถามว่าเฮ้ยเปียกตกลงมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นวะ ครับ เปียกของเขาบอก เอองั้นเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังอันนี้พี่จะเล่าเหมือนว่า ตัวพี่มันเปียกเลยนะได้พี่ เอออันนี้ เปียกมันเล่าให้ฟังว่า หลังจากที่พี่บอกว่า พี่เจอผีในโกดังโรงงานมันมันก็ไม่เชื่อ เปียกมันมันคนไม่เชื่ออยู่แล้วด้วย ครับ อันนี้ หลังจากที่ว่าพี่กลับไปแล้วช่วงเวลาในวันนั้นเลยนะที่เปียกเราตอบวันนั้นเลยอ่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ สมัยก่อนเนี่ยเวลา เก็บของมันจะใช้ถุงเป็นถุงปุ๋ยที่ที่หวันใส่ตาถูกป่ะเป็นถุงปุ๋ยถุงกระสอบอ่ะอืมเออมันก็จะเรียงขวดอะไรจากถุงกระสอบก็รังเทินเทินเทินเทินเทินไว้เพื่อจะส่งโกดังหรือโรงงานหรือว่าเป็นสินค้าอื่นอะไรเงี้ยคนงานซึ่งกำลังเรียงของเรียงเลย อยู่ๆมีเสียงงโครมอะไรวะ เออถุงทุง ถุงเอ ที่ใส่พวกขวดเหล้าขวดเบียร์อ่ะ ครับหล่นลงมาล่างลูกน้องทั้งหมดสามคนตรงนั้นแหละ หล่นลงมาจากข้างบนเหรอพี่ ใช่ ใช่อ่าเบียร์ก็มองเฮ้ยโอ้มึงทำอะไรกันวะอ่าทำไมสับเข้าอย่างนี้หอยบอกเนี่ยไม่ได้สับเข้าเลย พวกผมไม่ได้สับเข้าเลย อยู่ๆ เนี่ยกำลังเลียงเลียงอยู่เหมือนกับมันมีใครผลักมาแล้วมันล้มมาใส่ตัวพวกผมเนี่ย อืครับและไอ้คนที่สามเนี่ยวีคิดดูดิถุงกระสอบตั้งหนึ่งอะความสูงอะก็คือประมาณสิบสองกระสอบอะแล้วเรียนที่ติดผนังด้วยมันติดผนังอะนึกภาพออกปะ่แต่มันเหมือนกับมีคนผลักลงมามันล้มมาทั้งแผงอะโอ้จากข้างบนถ้ามันล้มประมาณสองพันเนี่ย มันเข้าใจได้ เออ แต่มันล้มมาทั้งหมดมันคืออะไรโุยหนักนะถุงถุงใส่ ขวดอ่ะ แล้วถ้ายิ่งเป็นขวดแบบทุบแล้วนี่โคตรหนักเลยนะ ได้ไง เออ แล้วแล้วคิดดูสภาพสามคนที่โดนถุงทับเนี่ยจะเหลืออะไรไหมล่ะ อุ้ย อันนี้คือเสียไหมพี่ ไม่เสีย แต่เจ็บหนักเออบอก ก็บอกเอาหรือเอาคนขึ้นรถเลยแล้วพาไปโรงพยาบาลมันก็มอง โอ้อะไรวะใช่ไหมเสียคนงานไปสามคนแล้วมันก็แต่คิดว่า มันเป็นอุบัติเหตุได้สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย ครับ ทุกๆสองวันสามวันเนี่ย มันมีเหตุตลอดเลยอะ่ะ ยังไงพี่ ดู ไม่คือบางทีเนี่ย ไม่ก็ขับรถเนี่ย ชนเข้าของเสียหายบางทีถอยรถเนี่ยไม่เห็นคนที่อยู่ข้างหลัง ที่บอกว่าคอยดูว่าเอ้ยค่อย ๆ ถอยแหละอยู่มันถอยพืชเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็มีเหตุคนเนี่ยคนงานเนี่ย เจ็บตลอดเลยอนะซึ่งซึ่งซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเรียกมาเขาเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะตอนนั้นเนี่ยมันก็กลับเข้าไปนั่งทำบัญชีของมันอยู่ ตรงออฟฟิศข้างล่างมันก็เมียมันนั่ง มันนั่งอยู่โต๊ะข้างหน้าเมียมันนั่ง อันนี้โต๊ะออฟฟิศเนี่ยอ่าโต๊ะทำงานมันจะอยู่ซ้ายมือ อืมอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอองจับใช่ไหมครับคราวนี้อยู่ๆมีรถหกล้อของมันเองวิ่งเข้ามาเนี่ย อืมใช่ไหมเออมันก็คือเฉยไม่ได้เลยอยู่ๆวิ่งมาไม่มีเสียงเบรกไม่มีเสียงอะไร รถองล้ออัดเข้าไปเต็มๆด้านขวาเหมือนเลยปังเฮ้ยขับเข้ามาชนเลยอ่ะพี่ชนเลย สมองเสมียนนี่กระเด็นเลยอ่ะ ครับเออไอ้เปี๊ยกก็ตื่นต้องตกใจขึ้นเลยเฮ้ยนี่ขับรถอะไรกันอย่างนี้วะอืมใช่ไหมออไปเสร็จก็ไปดูเสมียนโอ้โหเสมียนสภาพเสมียนแบบ คือดีว่ามีโต๊ะ เป็นโต๊ะเหล็กสมัยก่อนอ่ะ ครับ มันกันรถได้หน่อยนึงแต่ตัวเขาก็โดนโดนไอ้โต๊ะเหล็กกระแทกไปอีกทีกระเด็นออกไปไงอืมผู้หญิงสามคนเสมียน ที่โครงหักทั้งสามคนเลย โอ้โห ไอ้ตัวคนขับรถอ่ะ คือหัวกระแทกกระจกครับ เลือดอาบเต็มตาเลย เออ เออไอ้เป๊กมกเดินไปกระชากมึงขับรถยังไงวะ มึงไม่เห็นเหรอเนี่ย เออเออไอ้คนขับรถบอก ไม่ใช่เฮียไม่ใช่เฮียรถเบรกแตก ครับคุณบอกรถเบรกแตก บอก เบรกแตกได้ยังไงรถคันนี้ กูเพิ่งซื้อมาใหม่ แล้วจะเบรกแตกได้ยังไง อืมหกล้อคันไหนมันเพิ่งซื้อมาแต่บอกว่าเบรกแตก มึงเมาเปล่าบอกไม่ได้เมาเฮียผมไม่ได้กินผมไม่ได้ กินม้ากินอะไรบอกมันก็กระชากออกมาก็ ถ้ากูรู้ว่ามึงกินนะมึงโดนแน่ แล้วมันก็เดินไปที่เอ่อบนรถเพื่อไปเหยียบดูว่า มันเบรกแตกจริงหรือเปล่าใช่ไหมพอมันเหยียบไป เฮ้ยเหยียบ ถ้าเหยียบเบรกนะ ถ้าเบรกหายหรือเบรกเบรกแตกมันจะจมจมไปเลยใช่ไหมครับ แต่คอยเปียกเพียบเหยียบได้ปกติมันมันมันเหยียบเหยียบได้อะเบรกได้อเออ มันก็เลยบอกมึงโกหกกูเนี่ย เบรกใช้ได้ มันบอกจริงจริง สาให้ผมไปสาบานที่ไหนก็ได้เหล้าผมก็ไม่ได้กิน อืมแล้วพอเฮียจะลืมตอนที่จะเข้าโรงงานน่ะ มันต้องชะลอรถถูกไหมเฮียผมจะวิ่งมาเร็วได้ยังไง ครับเออมันเออมันก็จริงนะเพราะตรงเข้าเข้าทางที่เข้าโรงงานมันต้องชะลอรถถูกไหมอืมแล้วกว่าที่จะเข้าไปถึง ออฟฟิศมันก็มีระยะทางอยู่ประมาณร้อยเมตรได้ อ่ะ วี ไอลักษณะแบบที่ขับ แล้วพุ่งไปชนในห้องออฟฟิศได้ มันมีกรณีเดียวคือ เลี้ยวเข้ามาในตำแหน่ง แล้วก็เหยียบคันเร่งใส่เข้าไปนะ แบบนั้นอ่ะแต่นั่นแหละ แต่ตัวไอไอคนขับรถบอกผมอะเพราะว่าที่รถที่มาเพราะมันมีรถคันหน้าก่อนที่รถเขาจะเข้ามาที่ออฟฟิศครับก็กลับมีรถสองคันคือ รถคันแรกที่กำลังเลี้ยว มันก็มันจะ เหยียบพุ่งไปได้มันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกปะละ่ะเออที่เขาเล่าให้ฟังแล้วมันก็รู้เพราะมันก็ต้องมีการจดบันทึกอะไรอยู่แล้วเวลารถเข้ารถออกซึ่งตรงนี้เปียกออกเออไม่เป็นไรเอาออกคนไปลงาบาลอะไรให้เรียบร้อยก่อน ครับ นะครับ หลังจากที่เหตุการณ์ตรงนี้ผ่านไปก็คือเหตุการณ์บางทีคนงานป่วย ทั้งป่วยบ้างอะไรบ้างจนสุดท้ายเนี่ยเปียกเหลือคนงานไม่เยอะแล้วก็เอ่อ ไปหาลูกน้องคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยพอมีคนงานไหมไปหาคนงานหน่อยตอนเนี้ย งานเร่งมากเดี๋ยวส่งของไม่ทันแล้วเราจะโดนปรับอะไรเงี้ย มันก็ติดต่อไปก็ได้คนงาน สุรินมาอีกชุดหนึ่งเอ่อหอคนงานชุดนี้มา เออ งานก็เร่งได้เต็มที่ ครับ นะครับ ก็ทำจนสำเร็จ แล้วก็ส่งงานชุดนี้ออกไป ด้วยความที่ว่า เออ เหมือนแบบภาระออกจากอกแล้วอะแล้วทุกคนก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนมาเนี่ยเข้ามาค่ำคืน เป๊เลยว่าเฮ้ยวันนี้หยุดมาหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาทำอะไรกินกันเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเต็มที่เลยวันนี้ นะนาน โอเค ก็ให้ทุกคนไปซื้อ ปูหมูหอยปูใครอยากกินอะไรไปซื้อมา แล้วก็ขอดเอาไฟปิ้งย่างเออนนี้ว่าคนงานเนี่ย มันไม่ได้แบบ มีแค่คนสองคนถูกไหมครับ เป็นสิบคนนะไอ้ปิ้งย่างเนี่ย เตามันก็ไม่พอ อื มากระัมันกำลังกินกินมันก็ไม่ทันนะถูกไหมครับเราถึงได้เฮ้ยจะทำไงดีวะนะมาไม่ทันเดี๋ยวอยู่ไอ้ลูกน้องคนหนึ่งบอกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้แผ่นเหล็กเนี่ย ผมเห็นอยู่ในโกดังเนี่ยมีตั้งหลายแผ่นเอามาวางเอาเอามาเอามาวางมันก็ปีนย่างได้นะเฮ้ยอเหล็กมันไม่ไม่ไม่หนามาก เออเออเออเออเออเข้าท่าไปไปเอามาเลย วาง วางหนูทั้งหมดปิ๊กลว ปิสบอกว่าระวางอยู่หกเจ็ดเตาอ่ะเออ เออ เพื่อวางเพื่อย่างให้พอกินอ่ะ ซึ่งระหว่างที่ว่า เอามาล้างอะไรเสร็จเอามาวางวางวางวางอ่ะมันเป็นมันเป็นแผ่นแผ่นแผ่นเหล็กที่ปั๊มอ่า ความกว้างเนี่ย น่าน่าจะหกสิบกว่าเซนหกสิบคูณหกสิบอ่ะ ประมาณนั้นอ่ะโอ้ก็ก็วิวิวิเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหรอ ใช่เป็น เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหกสิบคูณหกสิบเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะพี่ตังขอดีเทลตรงนี้หน่อยเป็นแผ่นเหล็กเฉยๆหรือว่าเป็นแผ่นเหล็กแบบมีหูจับ มีหูจับแล้ว เอาแล้วครับ เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยพอเราเย็บเสร็จปุ๊บทุกคนก็เอามาขัดแล้วก็ติ้งโอ้ร้อนเร็วเลยแต่กลิ่นมันก็แปลกๆทำแม่งอยู่เหมือนกันแต่ตอนนั้นคือ ปัเมาแล้วแหละกินกันนะนะครับใช่ไหมไปจนจนประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วแหละก็แยกย้ายกันไปพอแยกย้ายเนี่ยเปียกมันก็ขึ้นไปนอนนะช่วงระหว่างที่มันนอนนอนนอนอยู่มันก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำหลังจากที่เข้าห้องน้ำออกมาเนี่ย มันเหมือนแบบได้กลิ่นอ่ะ คนกำลังแบบปิ้งย่างอะไรอยู่อ่ะครับ เราตงสั่งลูกน้องไปแล้วนี่ว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าเนี่ยพักผ่อนให้เร็วนะพรุ่งนี้ยังมีงานต่อมันก็ด้วยความโมโหอะนะคว้าไฟฉาย ก็เดินลงไป คือกลิ่นย่างออกมาเนี่ย มันมันเป็นกลิ่นที่แบบมันถ้าเป็นเนื้อย่างอะไรย่างที่มันหอมหอมเนี่ย มันก็ดีไปอย่างถูกปะแต่ไอ้กลิ่นเนี่ยมันผสมกลิ่นแบบ คล้กลิ่นฟอร์มาลีนขืนอะไรอย่างนั้นอ่ะกูว่าใช่ กูว่าใช่ กูว่าใช่ แล้วพอเสร็จแล้ว ครับเปี๊ยกมันเดินไปคือเพื่อที่จะไปดุไอ้คนงานเนี่ยเออแล้วพอมันไปถึงเอาไฟส่องแค่อ้าปากว่าจะตะโกนนะครับ คนแรกที่มันเห็นนะไปที่ส่องไปที่ตรงอ่าที่ปิ้งย่างกันนะคนนั่งกันจะมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนผู้หญิงคนแก่อะไรเต็มไปหมดเลย แต่ทุกคนสภาพอ่ะ ดูไม่ได้สักคนเดียวเลยวีทำไมอ่ะทุกคนเนี่ย บางทีบางบางคนเนี่ย เออ คือตัวหายไปครึ่งหนึ่งโอ้โหแขนหายครับ เออหัวหายไปครึ่งหนึ่งก็มี เออ แล้วบางทีบางคนตรงหน้าอกอ่ะ ก็เหมือนกับว่าโดนผ่าโดนแขวนแล้วก็มีรอยเย็บ แขนก็มีรอยเย็บขาก็มีรอยเย็บอะไรอ่ะครับคือมันเห็นแล้วเขาก็ มองไปทางมัน เพราะมันส่องไฟฉายแล้วเขาก็ยิ้มอ่ะแต่ที่ไฟฉายกระทบสายตาไอ้ปิ๊กเห็นอ่ะ คือมีหมาอยู่บนกระทะหมาที่มันเลี้ยงไว้สี่ห้าตัววางอยู่บนกระทะซึ่งบางคนก็กำลังคว้าขาขาหมาขึ้นมาขึ้นมาเคี้ยว เออ เออ แบบเลือนี่เยิ้มปากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับ พอตรงนี้เนี่ย เบียกเขยอยงนั้นมันจอดับหายล้มตึงไปตรงนั้นเลยจนลุ่งเช้าอ่ะลูกน้องออกมาเห็นอ่ะมาสะกิดเฮียเฮียเป็นไรเฮียเฮียก็พอมันตื่นขึ้นมา เมียเมียเปียกก็ลงมาพอดีเฮียเฮียเฮียเป็นไรพอเป็นไรพอเหมือนกับมันมันมันตื่นขึ้นมา เสร็จแล้วมันมันงงงอ่ะครับ เมียมันร้องกรีดเลยอ่ะทำไมอ่ะมันก็ตกใจก็หมดเออ ก็คือซากหมามันยังอยู่มันกระเท้าหมดเลยอ่ะโอ้ยโอ้โห เข้านั้นแหละเปียกหันหลังให้ลูกน้องประคองกลับเข้าออฟฟิศเพราะไอ้ลูกน้องที่ประคองเข้าไปเป็นคนกับสุรินอาจารย์สุลินเออ พอพอไอ้ปิ๊กมานั่งเสร็จเฮียผมถามอะไรอย่างได้ไหม เฮียไปเอาอะไรมาวะ ตอนที่ผมมาทำงานทีแรกอะทํทำไมโรงงานเฮียผีเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่กล้าพูดเพราะผมกลัวไม่ได้งานผีมันกวนพวกผมตลอดเลยครับแต่ผมก็ไม่กล้าพูดเพราะผมพวกผมมากลัวตกงาน อืปีกหันควับฮะมึงเห็นเหรอ เห็นสิเฮีย เข้ามาตอนแรกผมก็เห็นพวกมันแล้ว เฮียไปเอาของอะไรมาเบียก็นั่งอึง้งแล้วสุดท้ายมันก็ค่อยคิดว่า มันไปได้ของที่นี่มาจากไหนมันให้สมิธทุกคนหาย เราไปรับของอะไรจากที่ไหนมาบ้างไล่ไล่ไล่ไล่ไล่แจ็คพอตเจอเว้ยวีว้าใช่ ครับ ไปรับมาจากโรงพยาบาลที่ล้างที่เขาจะทุบทิ้ง ไปรับซื้อของเก่าตรงนั้นมานี่แมงใช้แน่ๆเลยอ่ะ เพราะว่ามันมาหลายใบแล้วมันเป็นเหล็กไซส์ประมาณเนี้ยคือผมจินตนาการไปออกเลยพี่ศักดิ์นึกออกไหมคือ หัวผมก็ไม่ได้คิดว่ามาจากเมนนะพอเวจินตนาการอ่ะใช่เลย ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันมันมาจากเมนนะ ผมคิดว่ามันต้องมาจากโรงพยาบาลแน่ๆ เพราะถ้ามันมาจากเมนอ่ะ มันมาบานเดียว หรืออาจจะแค่สองบานจากต่างวัดอะไรเงี้ย แต่พอมาหลายๆบานอ่ะ กูว่าใช่อ่ะไอห้องลงเย็นแน่เลยอ่ะ ใช่ปลาจากห้องเย็น แล้วเอ็งคิดว่าห้องเย็นมันมีกี่ห้องอะวีก็นั่นนะดี โอ้เป็นสิบเฮ้ยมันก็ไม่แปลกนั้นะแหละที่มันมันจะล้อออกมาเฉพาะบานประตูมาขายได้เยอะๆอ่ะ มันไม่ใช่บานประตูไง มันเป็นแผ่นเหล็กก็มันเป็นแผ่นเหล็กคนก็นอนอยู่ เออ แล้วแม่งเอามาปิ้งย่างกินนะนะทำความสะอาดแล้วปิ้งกิน โอ้ยครับ นั่นแหละ นั่นแหละหมาทะลุ หมากระทุอะไรอะไรอะไรนะพี่หมาทะลุหรือหมาอะไรนะหมาหมาหมากระทุหมากระหมากระทุหมูกระทะลองก็ลองผวนเนี่ยหมากระทุ หมูกระทะไงเออ ผมก็พิมพ์ปีดว่าเป็นหมาทะลุเออ หมากระทุเออโอเคโอเคนะฮะ เออโอเคเออนะฮะเนี่ยแหละ แล้วก็มันก็เลยทำให้แบบว่า ต้องไปรวบรวมออก ออกมาเนี่ยรวมไม่ทันแล้ว เพราะเหล็กเนี้ย ถูกเอาไปหลอมแล้วก็ส่งไปให้ช่องงานอื่น ไม่รู้ใครจะซวยต่อไป เออ แล้วตั้งแต่วันนั้นวันนั้นเป็นต้นมาไอ้เปียกไม่กล้ากินปิ้งย่างอีกเลยเฮ้ยเป็นผมผมก็เหมือนกันนะฟิลมันคงแบบมันช็อตฟิลมันคามันมันมันจะจำอยู่ในหัวเลยนะตั้งแต่นั้นอะ โอ้โหใช่สุดแล้วแบบโอ้โหสภาพที่มันเจอมานี่แบบ โอ้ยอม สุดตรงอีกคำสั่งที่บอกว่า มึงไปเอามาทำความสะอาด แล้วเอามาปิ้งแทนเตาอะหมูกระทะก็เอาเนอะเออเออก็ตอนนั้นคือไม่ได้กินอะไรก็คือเล่าเข้าปากแล้วมันก็กำลังกินกันมันๆถูกมะล่ะ อะไรก็ได้แกงมันก็นิดเดียวมันออะไรก็ได้อ่ะ ล้วไอ้ไอ้บ้านนะก็ เหมือนกับว่า บ้านคือ เออเหล็กเหล็กที่มันเอามา คือเขาต้องเอาพวกนี้ยเอามาขัดทำความสะอาดถ้ามันดีเนี่ยมันจะขายได้ราคาถูกป่ะครับเขามล้างเอามาทำความสะอาดอย่างดี อ่ะอือมันดูน่าใช้เลยแล้วมันร้อนเร็วด้วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอแต่ช่วงที่ว่าไอ้ลูกน้องที่มันเล่าให้ฟังที่ผมเห็นน่ะ ตอนนั้นมันมาทีหลังมันเห็นทุกคนกำลังปิ้งย่างมันบอกโอ้โหอยู่ในใจเพราะอะไรแม่งทุก แม่งอิศบันยืดล้อม พวกนั้นอยู่แล้วก็ไอ้ตรงนี้มันเห็นในกระทะน่ะเลยน้ำมันมันเห็นเป็นน้ำเหลือง ซึมขึ้นมาโอ้โหพอ อะไรเปียกปากเปียกบอกกูไม่กล้ากินแล้วหมูกระทะเจอแบบนี้เข้าไป นะฮะโคตรช็อตฟิลเลย นะ กลายเป็นจากนี้ไป ภาพในการมองหมูกระทะจะเปลี่ยนไป ใช่ โอ้ อันนี้ก็คือเรื่องทั้งหมดที่อัปเดตกับเพื่อนมันไม่ใช่ มันแล้วมันตรงที่ว่า เออ แล้วยังมีมันบอกว่าก่อนหน้าที่มันจะขายโรงงานอ่ะ เออเออจนเนี่ยมันเจอสิ่งที่พีคพีคไว้ตัวเนี้ยที่ขายโรงงานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังว่า เอออะไร ครับไอเนี่ย อย่างที่วีบอกอ่ะเตาเผาศพ โอ้ยยังยาวอีกเหรอ เตาเผาศพแล้วไม่วีครับใจยืนนะร้านรับของเก่าเขาจะรู้ไหมอ่ะผม เนี่ย แต่ก่อนแต่ก่อนรุ่นพิศักจริงๆ นะรุ่นพิศักแล้วก็ตอนช่วงผมเด็กๆนะมันจะมีพวกหัวขโมยที่ชอบหนึ่งขโมยฝาท่อ ขโมยฝาเตาเผาศพเออ ขโมยสายไฟลวดทองแดง เอามาเผาขายอะไรเงี้ยและจริง ๆ แล้วพวกรับซื้อเขาไม่รู้ พี่เคยเจอเนี่ยในในที่ว่าร้านรับซื้อของเก่า อ่ะไปเจอแม่งมีฝาฝาฝาเอ่อตาเผาศพอ่ะแม่งยังมีรอยรูปเพชรพนมอยู่เลย โอ้โหเออ นึกออกเลย แต่ที่พี่จะเล่าเนี่ย มันเป็นรถเข็นแล้วเป็นเตาน้ำมันเว้ยไม่ใช่เตาไฟฟ้า รถเข็นและเป็นเตาน้ำมันเฮ้ยเข็นเข้าไปเผาเสร็จก็ดึงออกมาดึงออกมาาอ่า นึกออก